การเพิ่มรายการสินค้าในลักษณะที่ 2 คือการเพิ่มสินค้าแบบหลายรายการ จะเหมาะกับสินค้าชนิดเดียวกัน แต่มีขนาด สี หรือลวดลายแตกต่างกันไป โดยไม่ต้องเพิ่มรายละเอียดที่เหมือนเหมือนกันหลายๆ ครั้ง แต่ลูกค้าสามารถคลิกเลือกแบบที่ต้องการได้จากรายการสินค้าที่เพิ่มไว้ให้ ลดปัญหาในการเลือกแบบทำให้ได้สินค้าตามที่ต้องการ ยกตัวอย่างในที่นี้จะเพิ่มรายการสินค้าหมอนรองคอ ซึ่งมีหลายสีให้ลูกค้าเลือก โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการเพิ่มทำเช่นเดียวกับ การเพิ่มสินค้าแบบรายการเดียว แต่ต้องคลิกที่ มีตัวเลือกแบบกำหนดราคาของแต่ละแบบสินค้า โดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ ราคาเท่ากันทุกแบบ และแตกต่างกัน คลิกที่เพิ่มแบบสินค้าใหม่ พิมพ์ชื่อแบบสินค้า เช่น สีน้ำเงิน เพิ่มรูปภาพสินค้า ทำเช่นเดียวกันกับการเพิ่มสินค้าแบบชิ้นเดียว ที่กล่าวไปแล้ว และคลิกที่ บันทึกและเพิ่มอีก เพื่อเพิ่มแบบต่อต่อไป เพิ่มแบบสินค้าที่เหลือจนครบทุกสีด้วยขั้นตอนเดียวกัน คลิกที่ชื่อสินค้า หมอนรองคอธรรมดาแบบพิมพ์ เพื่อดูแบบสินค้าทั้งหมดที่เพิ่มไปแล้ว จะแสดงชื่อแบบสินค้าทั้งหมดเลื่อนสกอบาลงมาด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด ในหน้าจอนี้ สามารถแก้ไขรายละเอียดสินค้าได้ โดยคลิกที่รูปดินสอ และลบได้ โดยคลิกที่รูปถังขยะ เช่นเดียวกับการแก้ไขและลบหมวดสินค้า นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายการสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ ส่วนการลบ การแก้ไข และการจัดเรียงรายการสินค้าสามารถทำได้เช่นเดียวกับการจัดการหมวดหมู่ที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ผู้เรียนสามารถเพิ่มรายการสินค้าตามหมวดหมู่สินค้า ดังนั้นก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตัดไป ผู้สอนแนะนำว่า ผู้เรียนหรือเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ควรจะเพิ่มรายการสินค้าภายในร้านค้าให้ครบถ้วน มีเนื้อหารายละเอียดของสินค้า เพียงพอต่อการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้า ที่สำคัญควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงผลบนเว็บไซต์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีกช่องทางหนึ่ง ทั้งยังสามารถเตรียมไฟล์ในรูปแบบวิดีโอ หรือสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมเข้ามาในเว็บไซต์ ของร้านค้าได้อีกนะคะ